พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน การอบรมสเต็มศึกษา และวิทยาการคำนวณ ในโรงเรียนชนบท การเรียนการสอนแนวทางสเต็มศึกษา เป็นการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม โดยมีครู ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ซึ่งผู้เรียน จะต้องเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง มีการจัดกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน นำไปสู่ความสามารถในการเชื่อมโยงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้เรียนได้อีกด้วยครับ สวทช ลงพื้นที่ทั่วประเทศ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับกลุ่มเด็กเยาวชน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา โดยเมื่อวันที่ 24 ถึง 25 กรกฎาคม 2562 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำแนวคิดสเต็มศึกษา และวิทยาการคำนวณ ไปใช้ในสถานศึกษา ให้แก่ครู กลุ่มสมาชิกโรงเรียน เครือข่าย รักป่า บาลา จังหวัดนาราธิวาสเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ครูผู้สอนนำความรู้ไปขยายผลต่อ ่อยอดให้กับผู้เรียน และจัดสถานการณ์การเรียนการสอน ให้นักเรียนค้นพบคำตอบจากโจทย์ปัญหา ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาโดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000